เป็นนักรู้สนองมันได้ไม่เอาไม่คิดนะคะดูพยายามละค่ะดูพยายามจะสวยแต่ก็สวยไม่สวยอยากให้เราไม่มาว่าจะคงทำตาแต่ก็ตอนทำเธอในหัวใจเออจะมองไม่ได้ของความไม่เสยเจอเรื่องผู้ชายผู้สาวคำน้าเธอเป็นพี้ไปเที่ยวดูชิงคืองับเธอ

quay với năm mặt trời với ai với các bạn cho qua ăn ta the lên vươn lên vai lên vạch người the rồi vừa ra lo ai nhìn sáng the ta ไว้ในเธอเธอตั้งใจทำงาน ลืมรูส่วนของเธอมันใหญ่ไปดินอยากกินลมและเห็นนมจะสู้ตายวิ่งเห็นไก่ไกลละหัวใจมันเกิดเห็นอยากกินลมและเห็นนมกูไม่ไหวนี่บอกความในใจและใครไม่ไหวไปก่อนเลยเห็นอยากกินลมและเห็นนมกูสู้ตายวิงเห็นไก่ไกลละหัวใจมันเกิดเห็นอยากกินลมและเห็นนมกูไม่ไหวนี่บอก ห็นนมก็สู้ตายยินงเห็นไก่ไก่ละหัวใจมันเห้งวายเห็นงานเป็นลมและเห็นนมกูไม่ไหวรี่บอกความในใจและใครไม่ไหวไปก่อน